ราทำไม่ดีกับเธอทั้งที่เธอทำดีกับเราตลอด แต่เราดันปล่อยให้เธอร้องไห้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเองเราก็โทษนะ รักเธอนะ บางครั้งแค่อยากจะปล่อย บางครั้งแค่อยากจะลืม บางครั้งแค่อยากจะฝืนรักเธอต่อไป แต่มันเป็นไปได้ยากพอที่ทำมันผิดมาก รู้ตัวดีว่าทำเธอเจ็บมาก บางครั้งมันอยากจะปล่อย บางครั้งมันอยากจะลืม บางครั้งมันอยากจะฝืนรักเธอต่อไป แต่มันเป็นไปได้ยากพอที่ทำมันผิดมาก รู้ตัวดีว่าทำเธอเจ็บมาก ถึงแม้บางครั้งจะมีนอกลูนอกทางเปลี่ยนนิสัยไม่ได้ในแบบที่เธอต้องการ แต่นางฟ้าตัวน้อยก็ยอมตลอดถึงฉันจะดึงมากอดความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่นางฟ้าก็ยอมให้กอดลา ธอมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ในห้องที่เคยมีเธอมองไปทางไหนมันก็ยังมีเธออยู่ ภาพของเธอยังคงอยู่ ยังคงจดจำรอยยิ้มบนใบหน้าเธอทีบางครั้งอยากฝืนความรู้สึกตัวเองแต่รู้สึกว่าไม่ดี ก็ที่ทำแบบนี้ต้องขอโทษทีก็ใจมันยังไม่ลืมฉันต้องโทษตัวเองที่ไม่ดีพอที่ทำเธอนั่งเศร้าซึมที่ทำเธอเสียน้ำตา ทนกล้ำกลืนเธอยังฝืนยังทนทุกครั้งที่ผ่านมา ฉันเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องเลย เธอบอกยังรักและยังคงศรัทธาแต่ฉันยังคงจะละเลยเธอเหมือนเดิมเธอไม่ ไปการกระทำของฉันมันทำให้รักของเราสลายทำให้เธอเปลี่ยนกลายเป็นคน อื่นความสัมพันธ์ขาดแต่เธอยังบอกดูแลตัวเองดีๆ นะบางครั้งมันอยากจะปล่อย บางครั้งมันอยากจะลืมบางครั้งมันอยากจะฝืนรัก เธอต่อไป แต่มันเป็นไปได้ยากเพราะที่ทำมันผิดมาก รู้ตัวดีว่าทำเธอเจ็บมาก ถึงแม้บางครั้งจะมีนอกลูนอกทาง ใส่ไม่ได้ในแบบที่เธอต้องการแต่นางฟ้าตัวน้อยก็ยอมตลอดถึงฉันจะดึงมากอด ความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่นางฟ้าก็ยอมให้กอดลา ทุกคำที่เธอ มันยังจดจำอยู่ในสมอง จะเก็บเอาไว้ให้ดีคำพูดของเธอที่มีแต่ซ้อน ภาพจำของฉันมันยังมีเธออยู่เต็มห้องนอน ถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนแต่ฉันไม่ลบออกจากสมอง เธอให้ทั้งกายทั้งใจแต่ฉันไม่สนที่ทำเธอร้อง เธอเป็นคุณครูที่ทำให้รู้ทั้งรักทั้งร้องแต่มาเปรียบเทียบกับฉันตอนที่ฉันงอแงฉันจะมีเธอคอยปลอบใจในตอนที่ฉันนั้นอ่อนแอ ข้างๆคู่ๆเหมือนเดิมไม่เคยปรับ ยอมรับว่าไม่ดีแต่ฉันรักเธอไม่เคยเปลี่ยนความรักครั้ง นี้ฉันจะเก็บไว้เป็นบทเรียนและเธอยังย้ำฉันอยู่เสมออย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก บางครั้งมันอยากจะปล่อย บางครั้งมันอยากจะลืม บางครั้งมันอยากจะฝืนรักเธอต่อไป แต่มันเป็นไปได้ยากพอที่ทำมันผิดมาก รู้ตัวดีว่าทำเธอเจ็บมาก ถึงแม้บางครั้งจะมีนอกลูนอกทาง จไม่ได้ในแบบที่เธอต้องการ แต่นางฟ้าตัวน้อยก็ยอมตลอดถึงฉันจะดึงมากอดความสัมพันธ์เราไม่เหมือนเมื่อก่อน แต่นางฟ้าก็ยอมไม่กอดแล้ว บางครั้งมันอยากจะลืม บางครั้งมันอยากจะฝืนรักเธอต่อไป แต่มันเป็นไปได้ยากเพราะที่ทำมันผิดมาก รู้ตัวดีว่าทำเธอเจ็บมากยอมไม่กอดแล้ว